สำหรับประโยคนิหาเชี่ยเฉิงแปลว่าสวัสดีค่ะคำว่าน好าแปลว่าสวัสดีเชี่ยเฉิงแปลว่าคุณผู้ชายหรือคำว่ามิสเตอร์ในภาษาอังกฤษสำหรับประโยคนิหาวหชแปลว่าสวัสดีครับคำว่าน好าแปลว่าสวัสดีโดยใช้คำว่าหนิซึ่งแปลว่าคุณห士ชแปลว่าคุณผู้หญิงซึ่งตรงข้ามกับคำว่าเชี่ยเฉิง ซึ่งแปลว่าคุณผู้ชายในภาษาไทยในที่นี้ใช้คำว่าข้าหรือครับแทน